นาฬิกาเท่าไรหกโมงกว่าตอนนี่โอ้หกโมงก็ยังจะยี่ห้านาทีนี่อะไรตัวอะไรบ้างเออเอาไว้นะเอาไว้นะนี่ภาพทั้งหมดอยู่นี่เท่าไหร่เนี่ยร้านนี่ฮะทั้งหมดของเรานี่เท่าไหร่เอาสิบแปดฮะสี่สิบแปดเน้นสองออาสี่สิบแปดเน้นสองนี่มีพระต่างวัดมาอยู่ด้วยเปล่านี่ เนี่ยพระกลางวัดมาจากไหนฮะ มีหลายองค์เหรอพระกลางวัดอะนั่นสิเอี่ต่อไปนี้มันจะเยอะเยอะเยอะนะพอออกพรรษาแล้วนะเอ้ยผมอกจะแตกจริงนะผมทนเอานะ นี่เกี่ยวกับเรื่องนักช่วยบ้านช่วยเมืองแล้วนิ่งหนักเข้าหนักเข้าทุกอย่าง ยุ่งไปหมดเลยเราที่เคยอยู่สบาย สบายแต่ก่อน มากลับมาเป็นทุกวันนี้มันเป็นคนละโลกนะท่านไม่ใช่ธรรมดาเป็นคนละโลกนี่ผมก็ไม่ได้เทศสอนพระมาเป็นเวลานาน เรียกว่าทอดทุระ ไปตามกำลังของเรา ตั้งแต่แปดสิบอายุแปดสิบแล้วก็ หยุดเองนะ มันหยุดของมันเองอันนี้มันก็เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาประทาบอันเก่าแล้วบุกเบือนเพราะนั้นมันถึงทุกข์มาก ลำบากมาก เราฝืนวัยของเรา ผมเป็นห่วงเป็นใยกับพระของเราโดยเฉพาะพระกรรมฐานนี่แหละสำคัญมาก ที่เป็นจุดสนใจของประชาชนให้พอได้มีหวังได้รับความอบอุ่นเวลานี้ก็คือภาคปฏิบัติเร้ก็เป็นห่วงสำหรับพระปฏิบัติของเรา มันจะนิ่งนดอนๆ สุ่มสี่สุ่มห้าไปเรื่อยๆนะอธิเลกจะมีรสมีชาติเข้มข้น ขึ้นมาเรื่อยๆและหนาแน่นขึ้นมาภายในหัวใจของพระเราทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นเรื่องของกิเลสหนุนหัวใจ ให้คิด ให้อ่านให้พูดให้จาให้ขวนขวายไปตามกิเลสเสียทั้งนั้นนะเวลานี้นะทำนี้ประหนึ่งว่าจะค่อยมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปเพราะอำนาจของกิเลส มันตีเข้ามาทุกด้านนะ เราได้เห็นชัดๆอย่างที่เกี่ยวกับวัดป่าบ้านกาดเนี่ย ดูที่การงานอะไรอะไร่เข้ามาเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาโลกเขาไม่ได้คิดนะว่าเป็นอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมแต่จิตใจของเราเป็นธรรมล้วนๆว่าอย่างนี้เลยนะอะไรแฝงเข้ามาปั๊บมันจะรู้ทันทีทันทีไม่มีคำว่าชินชากันนะเดี๋ยวถึงนี้ เรื่องของฉิเลยมันลุกลามขึ้นหนักมากทุกวันทุกวัน ความสะดวกสะดวกทุกอย่างเป็นเรื่องของฉิเลยตูนสัตว์โลกทั้งนั้นนะอาสัตว์โลกไม่รู้อย่างทุกวันนี้เห็นไหมอ่ะ ไปอยู่ที่ไหน มีโทรศัพท์กับกับหูนี่จ่อกันอยู่นี่โอ้ผมอยู่ไม่ได้นะผมสลดสังเวชนะ อย่างนี้เห็นไหมอยู่ที่ไหนยืนอยู่ก็ตามนั่งก็ตามไอ้จออยู่นี่แหละเราสลดสังเวชนี่แหละ ว่าข้อความสะดวกว่างั้นนะในความนุ่งเหยงวุ่นวาย ให้จิตใจขุ่นมัวเมื่อสูงเดือดร้อนตลอดเวลา ก็คือสิ่งนี้เป็นเครื่องส่งเสริมด้วยนี่เวลานี้กำลัง นี่แหละที่ว่าโลก มันสะดวกสะดวกของกิเลสแต่เป็นค่าสืบของธรรมทุกระยะระยะไปเออพระเราจะรู้ไหมเหล่านี้นะอยู่ในวัดในวาจะมีตั้งแต่ โทรศัพท์มือถือเต็มบ้านเต็มเมืองนะ รู้ที่ตีแต่รถลานี่ก็ดูเอาสิอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงรถลากับกรรมฐานเรา มันกลืนเข้ามาอย่างนี้นะให้พิจารณาเอากลืนเข้ามาเพื่อความสะดวกเพื่อความสะดวกมันสะดวกเรื่องของกิเลสทางนั้นมันไม่สะดวกเพื่อทำนะอืมนี่คิดตรงนี้ตรงนี้ไม่คิดประมาณเองนี่เองเพราะไม่เคยชินกับสิ่งนี้นะสัมผัสเข้ามามันก็รู้ทันทีเหมือนไฟที่เรา กิเลสเข้ามาจี้ทำรู้ทันทีอย่างนั้นแหละยับเข้ามารู้ทันที ไฟขี้เราก็แบบเดียวกัน แล้วกิเลสขี้ทำก็อย่างเดียวกันสติธรรมปัญญาธรรมมีประจำใจทำไมจะไม่รู้ อะไรผิดอะไรถูกผ่านเข้ามานั่นเท่ากับว่าจี้นั่นเอง มันจะรับทราบกันทันทีทันทีเลยยธรรมดาไม่ทราบ ไม่ว่าท่านมาเราใครๆเหมือนกันไม่ทราบ แต่ธรรมชาติของจิตอันนี้มันเป็นมันเองอย่างนั้นนะมันทราบตลอดหรือไม่เคยชินกับสิ่งใดตลอดไปเลย เพราะฉะนั้นอะไรผ่านเข้ามามันจ้งรู้ได้ชัดเจนชัดเจนรู้โดยหลักธรรมชาติของมัน ไม่ใช่ว่าเราตั้งหน้าตั้งตาจะรับทราบจะปัดจะปิดจะป้องอะไรอย่างนี้ไม่นะมันสัมผัสเข้ามาอันใดจริงอันใดปลอมมันก็รู้ทันทีทันทีเป็นหลักธรรมชาติของจิต อย่าพูดให้เต็มยศก็คือมันจริงล้วนแล้ว อะไรปลอมแฝงมานิดมันก็รู้ทันทีทันทีที่นี้ใครเคยคิดเคยอ่านไม่เมื่อไรไม่คิดผมเองผมก็ไม่คิดนะที่ที่ที่ว่ารู้นี่เดี๋ยวนี้นะเมื่อมันถึงขั้นเป็นอย่างนั้นแล้ว ใครเป็นมันก็รู้ด้วยกันนะไม่ต้องมีใครบอก ใครสอน มันจะรู้อย่างเดียวกันนี่เป็นประจักษ์ในตัวเอง มันจึงเห็นได้ชัดว่าท่นไม่ละเอียดมากสุดยอดเลยมิเละเอี่จะเอียดย้ำความันาไหนมันเป็นความสกปรกโสมมเป็นสิ่งที่หยาบโลนกระทบกระเทือนหนักต่อธรรมทั้งหลายมาตลอดอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อจิตมันไม่มีธรรมเข้าภายในใจจิตกับกิเลสมันก็เป็นอันเดียวกันเสีย เลยไม่ทราบว่าอันใดถูกอันใดผิด มันก็กลายเป็นหลังหนีดำไปหมดเลยจิตทั้งดวงเป็นหลังหนีดำไปเลย ไม่มีด่างๆดาวดาวพอจะทราบว่าตรงจุดนั่นดำจุดนี้ขาวจิตมันดำไปหมด ก็เป็นอย่างนั้นเมื่อมันได้มเป็นเป็นสัตว์เป็นส่วนนี้ยของจิตดวงนั้นทำมาชาตินั่นแล้ว คือทำกับจิตเมื่อพูดให้เต็มเม็ดยดแล้วก็จิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันเลยจะแยกไปไหนไม่ได้นั่นแหละ ถ้าถึงขั้นนั้นแล้วมันจะรู้ทุกอย่างฮะ ึ่งชั่วกิเลสมันจะเรียกขนาดไหน มันก็มีความหยาบในตัวของมัน เหมือนเรียกว่ากระทบกระเทือน เหมือนเราไฟจี้เหมือนไฟมาจี้เราจะเลียดขนาดจี้มันก็เจ็บแป๊บแป๊บกิเลสจะละเอียดขนาดไหนมันก็เหมือนไฟที่ที่ทำสติธรรมปัญญาธรรม รักษากันอยู่นี่โดยหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติอย่างนี้เรื่อยมาการปฏิบัติภาวนานี่ เคยสอนหมู่เพื่อนให้มีความแม่นยำ ต่องานการของตนที่การตั้งรากฐานจิตใจให้หาความให้ให้มีความสงบไม่ได้เนื่องจากเราเนื่องจากเราจับจดไม่จริงไม่จังกับงานของตัวเองที่ทำ ถ้าจริงจังแล้วต้องได้ไม่สงสัยยิ่งอย่างให้ฝึกหัดภาวนาคำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับจิต พื่อจะตั้งรากฐานของจิต ให้มีความสงบขึ้นไปโดยลำดับลำดับนี้จะตั้งได้ด้วยคำบริกรรมภาวนา ถ้าปล่อยให้จิตกำหนดรู้เฉยเฉยเฉยไม่ได้เรื่องนะนี่มันก็รู้ในเวลาตั้งใจ เพราะเผลอแป๊บเดียวออกรู้สิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องของีิเลสไปแล้ว มันก็กลายเป็นีิเลสไปหมดเลยแต่ตั้งคำบริกรรมด้วยความบังคับบัญชาหนาแน่น มีสติกำกับตลอดเวลาอย่างนี้แน่นอนว่าจิตต้องสงบได้เป็นอื่นไปไม่ได้ว่างนี้เลยนะเพราะนี่เราเคยฝึกเจ้าของแล้ว ตอนที่มันมารู้จริงรู้จังเห็นจริงเอาจริงเอาจังกันก็ตอนที่จิตเสื่อมจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมาแล้ปีกว่ากว่านะจึงนด้มาพิจารณาตั้งกฎใหม่ขึ้นมาใส่ตัวเอง เราพยายามเท่าไหร่มันเจริญขึ้นไปได้สองสามวันเสื่อมลงต่อหน้าต่อตาแล้วสิบสี่ยี่ห้าวันถึงจะฟื้นขึ้นมาได้สิบสี่ยี่ห้าวันเราเราแทบเป็นแทบตายนะทุกทรมานมากแล้วขึ้นไปพอสงบเย็นใจบ้างสองสามวันเท่านั้นนะเสื่อมลงต่อหน้าต่อตาเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตลอดมาได้ปีกว่าจิตผมเสื่อมตั้งเดือนพฤศจิกาปีนี้นะ เดือนพฤศจิกาปีหน้า ผ่านไปจนกระทั่งถึงเดือนเมษานะนานไหมคิดดีนี่แหละที่ตกในโลกทั้งเป็นอยู่ก็กำหนดเอาจิตเฉยๆอ่ะกำหนดกำหนดจิตเฉยๆมันก็เป็นไม่เห็นอยู่อย่างนี้จึงทำให้เกิดความสงสัยก็มาทำมาสงสัย มันอาจจะเป็นเพราะการตั้ง จิตเอาเฉยมีสติกำกับจิตนี่มันอาจจะเผลอไปตอนใดตอนหนึ่งก็ได้เนี่ยนี่เราจะต้องเราจะตั้งคำบริกรรมเอาคำบริกรรมเป็นหลักเป็นกฎเกณฑ์เลย ให้จับกับคำบริกรรมนี้ด้วยสติตลอดเวลา เอาทีนี้มันจะเผลอไปที่ไหนก็ให้รู้เวลาตอนมาได้เหตุได้ผลกัน อันนี้ก็ตัดสินใจลงเลยว่าเอาที่นี่มีคำบริกรรมเป็นหน้าฐานสำคัญตั้งปักไว้เลยด้วยคำบริกรรม แต่ว่าตั้งจริงนะนี่นิสัยมันจริงจังมากนะพอตั้งกัดความสัตย์ความจริงไปแล้วก็เหมือนกับหินหักเลยนะไม่ให้มีเงื่อนต่อกันเลย ต้องจริงจังอย่างนั้นหรอเอาที่นี่เอาพูดโธจะเผลอไปไม่ได้มันเป็นยังไงวะ ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับ จะไม่ยอมให้มันเถอเลย เคลื่อนไหวไปมาที่ไหน สติกับคำบริกรรมต้องให้ติดแนบติดแนบตลอดเวลา ตลอดเวลาอย่างนี้ ถึงขนาดนั้นนะตั้งขนาดนั้นแหละเรื่องว่าจิตว่าเสื่อมว่าเจริญนั้นต่อยหมดแล้ว เพราะความไม่ ไม่อยากให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตา อยากให้เจริญมันก็ไม่เจริญ มันไม่สมหวังทั้งสองอย่างคราวนี้จะเอาสิ่งสมหวังจากพุทโธคำบริกรรมอย่างเดียว จิตจะเสื่อมให้เสื่อมไป จิตจะเจริญให้เจริญไป ไม่เป็นอารมณ์ยิ่งกว่าคำบริกรรม อันนี้จะเสื่อมไปไม่ได้ จะสูญไปจากสตินี้ไปไม่ได้ ตั้งก็เกินไปนี้เนี่ย เอาละทีนี้ หายห่วงจิตจะเจริญหรือเสื่อมปล่อยเลยเที่ยวนี่แต่คำบริกรรม จะไม่ให้เสื่อมให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธแหมมันประจักษ์จริงๆนะคือเราเอาจริงเอาจังมากทีเดียว ไม่ยอมไม่เผลอเลยไอ้บินทบาทไม่ทราบเขาใส่อะไรไม่ใส่อะไรนะคำว่าพุโทโธกับสตินี่ติดแนบติดแนบจะเป็นขบกันฉันเคลื่อนไหวไปมาพุโทโธจะไม่ยอมปล่อยเลยเนี่ยคือเรียกว่าเป็นเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะบังคับจิต ให้อยู่กับพุทโธมีคำสติบังคับมีหนุกหนักมากนะไม่ให้เคลื่อนไหวไปไหนเลยเคลื่อนไปไหนก็ให้ให้สติไม่ให้เคลื่อนให้อยู่อย่างนั้นเป็นประจำประจำประจำติดแนบก็ไม่นานนะนี่ที่มันเห็นชัดๆนะความเสื่อมความเจริญต่อยทิ้งหมดแล้ว ไม่ปล่อยตั้งแต่ พุทโธกับสติติดกันแนบแนบแนบอยู่ตลอดปล่อยหมดมานั่นปล่อยหมด ไปไหนนีแต่พุทโธพุทโธพุทโธ ติดแนบอยู่เพราะนั้นมันถึงได้เห็นความละเอียดของจิตที่ีเวลามันนานเข้านานเข้าคำว่าพุทโธครับจิตนี่ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไป จนกลายเป็นอันเดียวกัน ทีนี้นึกคำบริกรรมพุทโธไม่ไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดเต็มที่อยู่นั้นคำบริกรรมนึกยังไงก็ไม่ปรากฏจนเจ้าของก็งงสงสัยเจ้าของแล้วจะทำไงนี่เราก็อาศัยพุทโธนี่เป็นที่เกาะที่ยึดที่นี่พุทโธก็ไม่มีแล้วบริกรรมยังไงมันก็ไม่ปรากฏเลยทำไงนี่มันก็มีความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นมาเอา ถึงคำว่าพุทโธจะหายไปก็ตามจิตที่รู้เด่นอยู่เวลานี้ไม่หายยิ่งละเอียดละอ่อให้ตั้งสติไว้กับความรู้อันนี้นั่นที่จับคำบริกรรมพุทโธมาได้ก็จับธรรมชาติที่รู้ด้วยสติเอาทีนี้อีกเราตั้งสติไว้อยู่เหมือนกันมันแน่วของมันจนกระทั่งมันถึงจังหวะ แล้วจิตที่ว่าบริกรรมไม่ได้ มันก็คลี่คลายออกมาเหมือนว่าจิตมันสงบตัวของมันแล้วถอยออกมาแล้วพอพอมีคลี่คลายออกมานิดหนึ่งพอละบนคำเอาคำมือกันพุทโธได้ ปรากฏว่าพุทโธได้ แล้ว เอาพุทโธติดเข้าไปเลยนะจากนั้นมาก็รู้จักวิธีปฏิบัติ เวลามันเข้าละเอียดจริงๆนี้พุทโธไม่มีนะ ไม่มีจริง ๆจนกระทั่งเจ้าของหลงนี่ยังไงก็ไม่ปรากฏ เหลือแต่ความรู้ล้วนๆจึงเอาต้องเอาสติเข้าไปติดกับความรู้อันนั้นไว้แทนพุทโธ แทนพุทโธนี่ละที่มันเป็นที่แน่ใจ ว่าจิตนี้ต้องสงบได้แน่นอน ถ้าบังคับเป็นความสัตย์ความจริงอย่างนี้แล้วเป็นอื่นไปไม่ได้ว่างั้นเถอะ นี่ก็จึงเริ่มเจริญขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นที่มันเจริญแล้ว สองสามวันมันเสื่อมลงไป ถึงขั้นนั้นแล้วก็ปล่อยความอะไรตายอยากทั้งหมดเลยนะเอาจะเสื่อมก็เสื่อมไป ถึงจุดนี้จุดที่เคยเสื่อมแล้วบังคับไม่ให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเขาได้อยากเสื่อมเสื่อมไป แต่ว่าคำบริกรรมไม่ยอมให้เสื่อมจากกันเลยติดไปนั่นอีกพอไปถึงที่นั่นแล้วอ้าวมันจะเสื่อมก็เสื่อมลง ไม่เสียดายปล่อยอารมณ์เลยคำบริกรรม นี่ติดแนบติดแนบ มันจเจริญขึ้นไปตรงนั้นเอาที่ที่มันเสื่อมนะไอ้สุดท้ายมันไม่เสื่อมนะพอถึงกันแล้วไปสองสามวันมันเคยเสื่อม เคยเสื่อมมาเป็นประจำ ที่นี่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมพุโทโธติดแน่เข้าไป ยิ่งแน่นเข้าไปแน่นเข้าไป ก็เด่นชัด เด่นชัดแต่ ยังไม่ถอยถึงเรื่องคำบริกรรม เอาจนกระทั่งถึงว่า ความรู้นี้เด่นมาก เราจะบริกรรมก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้ ความรู้นี้เด่นอยู่แล้วเป็นธรรมชาติหรือเป็นเป้าหมายหนึ่ง แห่งความเพ่งเล็งของจิตและสติจับจุดนี้ได้แล้วเนี่ยก็อยู่นั่นอีกไง ต่อไปมันทำบริกรรมมันก็ปล่อยมันของมันแต่ปล่อยนี่มันก็จับความรู้ที่เด่นที่เด่นน่ะแล้วก็ค่อยแน่นหนามันคงนี้ไปเรื่อยนี่ตัวน ให้หมู่เพื่อนได้ทราบว่าการตั้งจิตเบื้องต้นต้องเอาจริงเอาจังตั้งถ้าตั้งอย่างดีว่าแล้วสงบได้แน่นอน ไม่สงสัยเพราะผมเคยทำมาแล้ว จากนั้นก็แน่นหนามั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่เคยเสื่อมนะเพราะเราเราเฉดลาบเบื้องความเสื่อมของจิตนี้ยิ่งเอาจริงเอาจังมากก็ไม่เสื่อมมีการตั้งจิต พื่อให้เป็นรากฐานของตัวเองจริงๆในการภาวนา เป็นหลักของใจจริงๆอย่าทำหล่อแหละ นะให้มีกินมีจังอย่างนี้แหละเราจะได้เห็นหลักเกณฑ์ของใจเกิดขึ้นที่ใจตัวเอง ความสงบจะปรากฏขึ้น ความแน่นหนามั่นคงแห่งความสงบจะแน่นขึ้นไปโดยลำดับลำราจนกระทั่งปิดเป็นสมาธิ คำว่าความสงบกับสมาธินั้นไม่เหมือนกันนะเมื่อพูดตามภาคปฏิบัติแล้ว ความสงบนั่นคือจิตสงบลงไปหรือว่ารวมลงไปหหนึ่งแล้วถอนขึ้นมารวมลงไปหหนึ่งแล้วถอนขึ้นมา เรียกว่าสงบเป็นครั้งคราวในเวลาจิตที่รวมลงไป ถอนขึ้นมาเรียกว่าความสงบที่เวลา มันสงบลงไปถอนขึ้นมาหลายครั้งในหนมันสร้างฐานแห่งความมั่นคงภายในตัวของมันขณะที่สงบนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งกลายเป็นจิตที่แน่นหนามั่นคงขึ้นมา จากความสงบที่สั่งสมกำลัง แห่งความแน่นหนามั่นคง มาเป็นลำดับนั้นติดต่อกันมาเรื่อยในปกลายเป็น นะสมาธิขึ้นมายี่แน่นหนามั่นคงนี่เรียกว่าเป็นจิตเป็นสมาธิแล้ว เวลาสงบแล้วถอนขึ้นมาสงบถอนขึ้นมานั่นเรียกว่าจิตสงบหรือว่าจิตรวม พอถึงขั้นเป็นจิตเป็นสมาธิแล้วจิตจะถอนขึ้นมาไม่ถอนขึ้นมาก็ตามฐานของจิตคือความสงบนั่นแน่นปึงปึงตลอดเวลา นี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิ เห็นประจักษ์ในหัวใจอย่างนี้ อ๋อ สมาธิกับความสงบนี่ต่างกันนั่นนี่เรียกว่าสมาธิอันนี้เพื่อให้ถูกต้องดำเนินด้วยความราบรื่น พอจิตเป็นสมาธิมีความสงบมันอิ่มอารมณ์ไม่เสียดายในความคิดความปรุงไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสต่างๆ พอใจอยู่กับความสงบใจของตนนั้นเรียกว่าจิต มีสมาธิ จิต อิ่มอารมณ์ คือไม่อยากคิดกับอารมณ์นั้น อารมณ์นี้อาศัยความสงบเย็นใจความแน่นหนาแน่คงของสมาธินั่นเป็นเรือนอยู่ของใจไอ้จิตขั้นนี้จะ เวลามันสงบ มีกำลังไม่มากแล้ว มันจะลำคาญในการคิดการปรุงต่างๆนะซึ่งแต่ก่อนมันหิวโหยมาก ไม่ได้คิดได้ปรุงอยู่ไม่ได้ดิ้นดิ้นอยากคิดอยากปรุงพอจิตมี ความสงบเป็นจิตแน่นหนามั่นคงเรียกว่าเป็นสมาธิเต็มที่แล้วนั้นไม่อยากผิดความคิดเป็นการรวบรวมตัวเองจิตที่อยู่แน่วมีแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ภายในตัวนั้น ถือว่าเป็นความสะดวกสบายไม่มีอะไรมากวนใจนี่เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสมาธิจึงมักติดในสมาธิหรือติดในสมาธิ เพราะสมาธินี่จะเป็นอารมณ์กล่อมใจได้ดี เมื่อยังไม่ถึงขั้นปัญญาที่จะมีผลมากกว่านี้แล้วจะติดได้เฮ้พอจิตมีความแน่นหนามั่นคงแล้วมันพี่มันอิ่มอารมณ์แล้วที่นี่เมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วพาออกทางด้านปัญญา ถ้าจิตไม่อิ่มอารมณ์ยังหิวอารมณ์อยู่แล้วออกทางด้านปัญญาจะเป็นสัญญาไปเรื่อยๆขาดหมายอย่างนั้นนี่กลายเป็นสมุทัยไปหมด เลยไม่เป็นปัญญาให้ เพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ อบรมทางสมาธิซะก่อน สมาธา สมาธิปปริพานิัวปัญญามหาปลาโหติว่าให้สร้างโซนี่คือสมาธิมีความแน่นหนาคงแล้วสมาธิมีความอิ่มตัว แล้วก็หนุนปัญญา ได้ พิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวคล่องตัว เป็นปัญญาจริงๆไม่ได้เป็นสัญญาอารมณ์ เพราะจิตอิ่มอารมณ์แล้วเนี่ย ออกพิจารณาทางด้านปัญญา ยกเอาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกระทั่งถึงร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนให้เป็นเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อนั่นคือร่างกายทุกส่วนนี่แหละไฟคือสติปัญญาปะปะธรรมหมุนเข้าไปพิจารณาเข้าไป สัมผัสสัมพันธ์กับอวัยวะใดก็ตามในร่างกายของเราที่เป็นที่ถนัดใจพิจารณาอันนั้น อันนั้นน้อยจะค่อยแตกก็จะกระจายไป ถึงเรื่องว่าอสุภะอสุพัง อย่างนี้ก็เหมือนกันอสุภะก็คือของไม่สวยไม่งาม ของโสกตกโสโคอกนั่นเอง จะเป็นอะไรไป อืมก็ร่างกายของเรานี่ก็คือป่าชาผีดิบอยู่แล้ว คือช่วงคือฐานอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของมันเป็นแต่เพียงว่าผิวหนังบางๆไปปิดเอาไว้นิดหน่อย หลอกลวงทั้งตัวเราหลอกลวงทั้งผู้อื่น เป็นสิ่งที่หลอกลวงโลกได้ด้วยผิวหนังบางๆนั่น ท่านั้นเองแล้วจากบางๆไปนั้นมีอะไรเนี่ย เรียกว่าหมดทั้งตัวมีจะเรื่องกองอสุภะอสุปังป่าชาผีดิบเต็มไปหมดในร่างกายของเราพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอย่างนี้ผิวหนังบางๆก็เอาแยกเอาละเอียดเข้าไปผิวหนังมันก็มีชื่เหนือที่ใครอยู่ในนั้นอยู่แล้วมันสะอาดที่ไหน เนี่ยจากผิว้าไปก็ เป็นหนังเนี่ยที่หนึ่งหนังกับเนื้อมันก็ติดกันไป เข้าไปข้างในเท่าไรยิ่งโสกโปกโสมมปัญญาหยั่งเข้าไปหยั่งเข้าไปครั้งนี้เห็นเท่านี้ครั้งต่อไปพี่นาเข้าไปค่อยแยบคายไปแยบคายไป ความเห็นค่อยละเอียดละออเข้าไปเข้าไปลุกลามไปได้หมดเลยปรากฏตั้งแต่อสุภาพหมดทั้งตัวเลยนี่ ในปัญญาก้าวเดินตามนี้ จะมีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วมันจะค่อยถอนตัวให้มันเองเรื่องความยากความชังราคาตัญหานี่มันจะค่อยถอนตัวของมันออกไปออกไปเรื่อยๆในที่มาสิ่งลนี้ให้ชัดเจนมากเท่าไหร่ให่ราคาตัญหา มันถอนให้มันเองล่ะที่มันเป็นราคาตัญหาก็เพราะมันหลงอันนี้ เข้าใจเป็นของสวยของของงามก็รักก็ชอบใจกำหนัดยินดีไปได้เลยก็เมื่อเห็นสิ่งนี้มันเป็นป่าชาผีดิบแล้วมันจะไปกำหนัดอะไรเออในป่าชาลองกับพะองกันตือใครไปกำหนัดยินดีกับมันที่ไหนนั่นอันนี้ป่าชาของเราก็เหมือนกันเมื่อลงได้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วมันก็ถอนตัวออกมา ถอนตัวออกมาเออ หรือความชำนิชำนาญในอาุภะอาสองมากเท่าไหร่ก็หนึ่งว่าราคะไม่มีนะหมองมันหมดไปเลยทั้งทั้งที่มันสงบตัวของมันต่างหากมันไม่ได้สิ้นไปหมดนะแต่ประหนึ่งว่าสิ้นไปแล้วราคะเพราะอำนาจอสุภะอสุพังทับหัวมันไว้มันจึงแยกแยกพิจารณาขยับขยายเพ่งดูภายนอก ออกไปก็เป็นกับเหมือนกับร่างกายของเรา ดูร่างกายก็เหมือนภายนอกแล้วดูร่างกายของตัวเองชัดเจนเข้าไป มันจะเห็นเมื่อมันมีความชำนิชำนาญแล้วดูซากอสุภาพสุภาขงเจ้าของ ที่กางเอาไว้ข้างหน้าเช่นกองอสุภพของตัวเอง หรือกองอสุภพของผู้ใดก็ตามมาตั้งไว้ตรงหน้ามันก็เห็นชัดเจนอย่างนั้นขั้นสุดท้ายก็ กองสุภาพสุพรณทั้งของเขาทั้งของเราออกไปกองเอาไว้มันเป็นมาจากไหนนั่นเวลามันจะถึงตัวจริงของมันกองสุภาพสุพรณที่ไปตั้งไว้กำหนดดูให้ชัดเจนเอาดูอันนี้มันเป็นยังไงอสุภาพนี่มาจากไหนความเคลื่อนไหวของมันจะปรากฏขึ้นมารู้เวลาเราทำลายทำลายเมื่อไหร่ก็ได้ ตั้งขึ้นมาภาพให้ดับ ขาดสะบั้นลงไปทันทีทันใดก็ได้ เพราะปัญญาคล่องแคล่วว่องไวอย่างนี้เราจะพิสูจน์ให้มันเห็นชัดว่าอาุภานี่มันมาจากไหน ทั้งๆทที่เราตั้งขึ้นมานั่นน่ะ มันตั้งขึ้นมาจากอะไร อะไรพาให้เป็นอสุภาขึ้นมาต่อหน้าของเรานี้เพ่งดูนั่นรูตัวอสุภาตัวนี้มันจะเคลื่อนไหวไปไหน มันจะ เข้าในหรือออกนอกหรือมันจะเหินเดินหอเหินเดินฟ้าไปไหนดูจุดนั้นให้ดีนี่ถึงขั้นที่มันจะตัดสินกันนะเอาดูจุดนี้ถ้ามันยังไม่ถึงขั้นตัดสินนะดูมันก็เป็นอีกแง่หนึ่งแง่หนึ่งของมันพอถึงขั้นที่มันจะตัดสินแล้วอสุภะที่เรากำหนดอยู่ข้างหน้านี่แล้วจิตมันจะเพ่งดูนานๆแนมันก็มันจิตตรงนี้แหละมันค่อยปืนเข้ามาปืนเข้ามา ของดูพรอที่นั่ง เด่นอยู่ต่อหน้าเราเนี่ย ความเด่นเด่นนี้เราถูกความรู้นี่แหละคือใจเนี่ย มันกลืนเข้ามากลืนเข้ามาสุดท้ายจะเอาสุภาพนี้ลงมาเป็นใจเช่งไปหลอกตัวเองตั้งเป็นอุภาพนั้นขึ้นมาขั้นเวลากำหนดตามหลักของจริงแล้วสุภาพเลื่นหมุนเข้ามาหาใจตัวเอง ซึ่งเป็นผู้ไปวาดไปวาดนี่ไงเลยกายเป็น จิตตัวเองเป็นผู้ไปวาดภาพตัวเอง ทั้งว่าสวยว่างาม ทั้งว่าอาุภะอายุพังไม่ใช่ผู้ใด คือตัวจิตนีเองไปหลอกตัวทั้งสองด้านนั่นไงพอเข้าถึงนี้แล้วมันก็รู้ตัวจริงของมันว่าตัวนี้เป็นผู้หลอก ตัวนี้เป็นตัวอาุภะหรือเป็นตัวสุภาพภาพข้างหน้าที่เรากำหนดไว้นั้นไม่ใช่สุภาพไม่ใช่อาุภะตัวนี้ต่างหากเป็นผู้ไปหลอก วาดภาพไว้ข้างหน้าเวลาพิจารณาแล้วมันกระตูนเข้ามากระตูมันก็มาหาผู้ตัวไปหลอกนี่เองเนี่ยพอเห็นที่แล้วมันก็ปัดผึ่งนะเรื่องอสุภะก็ตามสุภาพก็ตามภายนอกภายนาที่ไหนมันไม่ถือปัญหายิ่งกว่าสุภาพและอสุภาพที่เจ้าของคือใจดวงนี้เองเป็นผู้ไปหลอกเสียเองไงไปตั้งนั้นไว้ พอมารู้ตัวเองว่าเป็นผู้ไปหลอกตัวเองก็ปูนเข้ามา มันก็เห็นชัดเจนว่า ตัวเองนี่เท่านั้นเป็นเป็นผู้บริวารภาพว่าสุภาพสุภาพเอาสุภาพภายนอกไปไหลเข้ามาเป็นสุภาพภายในหัวใจเสียนั่นอหนนีมันก็ปล่อยเลยปล่อยเรื่องราคาตัณหามันปล่อยนี่เป็นขั้นเริ่มแรกที่มันปล่อย นะมันตัดสินใจว่าแน่แล้วทุกนี้นั่นถึงจะไม่ เสร็จสิ้นร้อยเปอร์เซ็นเหมือนพวกที่เป็นชิปาปิญญาก็ตาม แต่ก็เรียกว่าสอบได้แล้วขั้นนี้ให้เป็นกำเริบเป็นอื่นเป็นไปไม่ได้เนี่ยจะให้ย้อนกลับมาเป็นเป็นลากาถาอีกเหมือนแต่ก่อนเป็นไปไม่ได้แล้วนี่แน่ใจเจ้าของ ที่นี่ก็มีแต่จะฝึกฝนเจ้าของ ฝึกซ้อมเจ้าของโดยตั้งอุปภาที่เคยพิจารณาดังที่ว่านั่นแหละ ที่มันกลืนเข้ามาถึงมาว่าตั้งนั้นปั๊บกำหนดเข้าไปแล้วค่อยกลืนเข้ามาเรื่อยกลืนเข้ามามาถึงตัวนี้อีก ตั้งอีกตั้งใหม่อีก ตั้งเรื่อยเข้ามาเนเรียกว่าฝึกซ้อมขั้นนี้ให้ชำนิชำนาญขั้นราคาตัณหา ได้หลักได้เกณฑ์แล้วที่ฝึกร้อมให้ มีความชำนิชำนาญเข้าไปพอไปตั้งเป็นอุปภาคขึ้นมาเพราะกำหนดกำหนดนี้ อันนั้นมันจะค่อยหนีเข้ามา หมุนเข้ามาหาตัวใจคือตัวฟูมนี้กูมตัวไปหมดเอาตั้งใหม่นี่แหละนี่เรียกว่าฝึกซ้อนปิดขั้นนี้ขั้นได้หลักได้เกณฑ์เรื่องสุภาอสุภาแล้วเราพูดถึงเรื่องราคะก็เป็นอันว่าขาดไปแล้วนี่แต่ยังมีอะไรยังไม่สิ้นไม่สุด ส่วนใหญ่ขาด เรียบร้อยแล้วให้กำเริบไม่มีทางแล้ว แต่ส่วนย่อยส่วนอะไรที่ จะเรียกว่ามลทินหรือเรียกว่าสนิมมันเล็กน้อยติดอยู่กับนั้นยังหนึ่งเนี่ยที่ว่าสอบได้แล้วตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เรียกว่า สอบราคาตัหาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่เป็นขั้นได้แล้วต่อไปนี้จะฝึกซ้อมกันให้เป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยความชำนิชำนาญในการกำหนดอสุภะไม่หยุดไม่ถอยเข้าไปเรื่อยๆต่อไปอันนี้ก็จะ หมุนเข้ามาเร็วเข้าเร็วเข้าแล้วดับไปเรื่อยพอเข้ามาถึงใจแล้วก็ดับที่ใจ เข้ามาถึงใจแล้วดับที่ใจเร็วเข้าดับที่ใจเร็วมากเลยดับที่ใจนั่นนี่เรียกว่าฝึกซ้อมขั้นตามราคะที่สอบได้ระดับแล้ว เพื่อให้มีความชนะถึงจำนานก้าวขึ้นสู่ความสิ้นราคาโดย สิ้นเชิงนั่นแต่ยังไงมันก็ไม่มีกำลังแล้วถ้าหึงถึงขั้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้เรียกว่าตัดขาด ให้ให้ให้ถอยลงมาต็ไนี้ไม่ถอยเป็นแตเพียงมันช้าตามฝึกซ้อมตัวเองนี่หัดเป็นไปเองไม่มีใครบอกก็รู้แล้วฝึกซ้อมไปเลยอย่างนี้ชำนาญครั้ต่อไปเวลามันหมดวันชิ้นจริงๆกำหนดภาพขึ้นมาภาพพอปรากฏภาพมันก็ดับพร้อมดับพร้อมเข้าในหัวใจหรือไม่เข้าหัวใจไม่ก็รู้มันดับภาพดับภาพหมดห็นไม่มีการฝึก แต่เราก็ต้องอาศัยภาพแบบนี้แหละเป็นเครื่องฝึกไปเรื่อยๆชำนาญไปเท่าไหร่ก็ต้องฝึกอยู่นี่จิตมันจะค่อยก้าวของมันไปเองอย่างนั้นมันก็เป็นความว่างไปว่างไปว่างไป แล้วก็ติดตามพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อพิจารณาร่างกายมันหมดปัญหาไปแล้วมันก็ต่อเนื่องถึงพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมรูปกายนี้เวลามัน มันหมดปัญหาไปแล้วให้พิจารณาอย่างนี้ก่อน มันไม่ยอมพิจารณา มันรู้เองนั่นแหละ คือมันพอตามมกิเลสพอตัวแล้วละได้แล้วเรื่องก็พิจารณาว่างกายเกี่ยวโยงกับการวัเลสมันก็ค่อยหมดปัญหาจนกระทั่งนิมิตที่ว่านี้หมดจะเลยชื่นเชิงนั่นตาเมราคะก็หมดไปหมดไปนั่นไปแบบนี้แบบนี้จังก็ว่างแล้วก็พิจารณาถึง พวกสัญญาสังขารเฉพาะอย่างยิ่งสังขารตัวสำคัญมันรงแพบเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ดับที่นั่นเรียกว่าพิจารณานามธรรมมันเป็นไปเองนะสัญญาสังขารอย่างส่วนมากจะหนักคือทางพวกสังขารผู้พิจารณานามธรรมนี่คอยดูความปรุงความคิด ความต้องหนองสงสัยที่เป็นสัญญาอารมณ์มีอยู่สองอย่างสัญญาสังขาร มันจะเป็นอยู่ภายในจิต จิตตามเข้าไปเรื่องร่างกายมันหมดปัญหาไปแล้ว มันจะมีแต่นามมาทำมีแต่ที่ปรากฏมาจากจิต แล้วตามเข้าไปก็ไปดับที่จิต ตามเข้าไป นี่ก็เป็นการฝึกซ้อมตลอดเหมือนกัน ความคิดความพูุงของจิตคิดเรื่องอะไรมันก็ดับพ้อมดับพ้อมคิดดีก็ดับคิดชั่วก็ดับ แล้วก็ฝึกซ้อมอยู่ไปในตัวมันก็กล้าก็ไปถึง ตัวใหญ่เกือวิชาเนี่ย เราพูดเพียงย่อๆสรุปเอานานนะ ถ้าพูดตรงภาคปฏิบัตินี่โถมันเหมือนฟ้าดินถล่มการพิจารณาก็ยืดยาวนาน ไม่ทราบว่ากี่วันกี่คืนฟาดกันอย่างนั้นแต่นี่สรุปเอาความที่มาในการพิจารณาธรรมทั้งหลายให้เห็นชัดเจนเป็นลำดับลำดาไปคำว่าการมกิเลสไม่ขาดขาดยังไงเขาขาดอย่างนี้แหละพอถึงขั้นที่ นิมิตที่เรากำหนดไว้ข้างหน้า มันหมุนตัวเข้ามาเป็นใจคืนเข้ามาเสเอง แล้วนี่แหละเรียกว่าไรลักฐานนิมิตภายนอกแล้วหมดละปัญหา ก็ไม่ทราบตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้หลอกไปตัวเองต่างหากไปตั้งสุภาพขึ้นมาก็ตัวเองหลอกตัวเองอะสุภาพก็ดีอสุภาพก็ดีเป็นตัวเองหลอกตัวเอง แต่เวลาเรายังไม่รู้ตัวนี้นันก็เป็นทางเดินของเราถูกต้องนะแต่พอรู้ตัวนี้แล้วมันก็รู้โทษของตัวเอง ของจิตเนี่ยว่าตัวจิตเองไปหลอกเนี่ยมันเป็นขั้นเป็นตอนในขณะที่ยังรู้ก็เป็นทางเดินอันดีงามถูกต้องนั่นแต่นั่นก็เข้าถึงจุดใหญ่ที่คำว่าวิชา เอาเมื่อเข้าถึงนามธรรมแล้วมันจะเข้าจุดนั้นนะบอกไม่บอกก็ตามเพราะก็มีวิชาเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีพิจารณาอะไรมันไม่ยอมพิจารณาก็มีแต่เรื่อง สัญญาสังขารเรียกว่านามธรรมพิจารณาแต่เรื่องนามธรรมล้วนๆล้วนๆแล้วเข้าถึงจิตเข้าถึงจิตหลายครั้งหลายหนมันก็ถล่มกันลงได้นี่แหละการพิจารณาภาวนาเรื่องต้นกับยังที่พูดให้ฟังแล้วต้องตั้งจริงตั้งใจเอาให้จริงจังคำว่าบริกรรมเอาให้จริงแล้วจะเข้าสู่ความสงบ จากความสงบแล้วเข้าเป็นสมาธิ จากสมาธิแล้วออกพิจารณาทางด้านปัญญา เป็นขั้นเป็นตอนเป็นเวลาเวลาเวลาที่มันหมุนทางด้านปัญญานี่มันหมุนจริงๆนะจนไม่มีวันมีคืนต้องพักนี่จะนี่ถึงขั้นมันหมุนติ้วจริงๆแล้วเจ้าของเหน็ดหนื่อยเนื่อยล้าเพราะสังขารปัญญาก็เอาสังขารความปรุงนี้ออกใช้แต่เป็นความปรุงฝ่ายมากมาจะเหมือนความปรุงของกิเลสที่เป็นฝ่ายสมุทัย เมื่อทำงานมามาก มันก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าให้เข้าพักสมาธิ เข้าสู่ความสงบอย่ายุ่งเวลานั้นบังคับเข้าให้ได้มันเพลินนะหยุดเวลาถึงขั้นปัญญา แล้วมันจะไม่ยอมเข้าพักสมาธิมันเห็นว่าสมาธิมีนอนตายเฉยว่างั้นนะปัญญาต่างหากฆ่ากิเลสและการฆ่ากิเลสไม่รู้จักประมาณมันก็เป็นสมุทัยอีกเหมือนกันนะไม่รู้จักประมาณเพราะนั้นจึงเวลาเข้าพักให้เข้าพักพัก ความสงบของจิตถ้ามันปักทำมาอย่างจริงก็ยังที่ผมเคยพูดฟัง เอาพุทโธบริกรรมเนี่ยก็มี ผมเคยเป็นแล้วนะมันไม่ยอมจะเข้าพักมันก็หมุนแต่ทางด้านปัญญาฆ่ากิเลสถ่ายเดียวถ่ายเดียวทั้งทั้งที่กำลังบังชาเหนอยเหนื่อยเมื่อล่าพอแล้วเราจึงต้องเอาพุทโธบังคับ ไว้ให้อยู่กับพุทโธสติตั้งไม่ยอมให้ออกปัญญาหมุนเดี๋ยวเราก็ลงสู่ความสงบแน่วเลยนานเห็นไหมล่ะ พอจิตเข้าสู่ความสงบนี่โอ้เหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะเวลาออกทางนั้นปัญญา มันเหมือนชุนละมุนวุ่นวายเหมือนนักบวยเข้าวงในกันนี่เวลาเข้ามาสู่สมาธินี้มันเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำเพราะได้พักผ่อนหย่อนจิตนี่ตอนนี้บังคับเอาไว้นั้นนะเพราะงั้นมันจะออกอยู่ เพราะกำลังของท่านปัญญา มันหนักมากกว่าสมาธิเป็นไหนไหนถ้าเราว่าเราเผลอเผลอผมไม่อยากพูดนะ เขาวาวางมือพอพูดได้นะเพราะมันไม่เืลอนี่พอเราอ่อนทั้งนี้วางมือทั้งนี้หนึ่ง มันจะพูดของท่านปัญญาเพราะจึงต้องบังคับไว้ให้อยู่กับสมาธิแน่วนะจนเห็นว่าเป็นที่พอใจมีกำลังวังชาทางด้านสมาธิแล้วค่อยค่อยถอนมาเพราะถอนมันจะดีดถึงเลยทางด้านปัญญา ให้ทำอย่างนี้ตลอดไป สำหรับนักปฏิบัติอย่าเห็นแต่ว่า ปัญญาดีปัญญาฆ่ากิเลสและตะเลิดเปิดเปิงทั้งนั้นปัญญา นี่เป็นสมุทัยประเภทหนึ่ง ที่แทรกอยู่โดยการพิจารณาไม่รู้จักประมาณนั้นเลยกลายเป็นเรื่องหลงสังขารทางด้านปัญญาไปสังขารทางด้านปัญญากลายเป็นสมุทัยไปได้เนี่ยเพราะเราไม่รู้จักประมาณ เนี่ยจึงต้องให้เวลาพิจารณาให้พิจารณาเต็มที่ ไม่ต้องบอกว่าถึงขั้นปัญญาขั้นนี้แล้วมันจะหมุนมาเอง แต่เวลาพักให้พักเต็มที่ว่างั้นถูกนะถึงขั้นปัญญาแล้วมันจะไม่ยอมพัก มันจะหมุนทางด้านปัญญาเพราะเพลินในการฆ่ากิเลสพอถึงขั้นหมุนเข้ามาทางสมาธิเรียกว่าพักเอากำลัง เหมือนเราพักผ่อนนอนหลับ รับทานอาหารมีกำลังบังชานั่นถึงจะเสียเวลาเวลา ในการพักก็ตามสิ้นเปลืองไปเพราะอาหารการกินก็ตาม แต่สิ้นเปลืองไปเพราะผลอันยิ่งใหญ่ ในการต่อไปนู้นนั่นประกอบการงานมีกำลังวังชา มีจิตของเราพักสมาธินี่จะเสียเวลาเวลาแต่เป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ในสมาธินี้จะหนุนปัญญาให้ก้าวเดินสะดวกคล่องแคล่วนั่นให้เป็นอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้น ผู้ปฏิบัติจับไปให้ดีนะ ที่สอนนี้ผมไม่ได้สอนด้วยความรูปคำนะ สอนไนตามหลักความจริงที่ได้ผ่านมาอย่างไรอย่าละเลาะเล่แหล่หนะการภาวนาให้เอาให้จริงจังเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามขอให้ก้าวเดินนี่นี่คือทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพาน ไม่ไปที่ไหนล่ะขอให้ก้าวเดินตามนี้ให้ถูกต้องเถิดมันจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยเนี่ยสำคัญอยู่ที่การดำเนินทั้ง ผู้แน่ไม่เข้าใจนี่ทำให้ผิดพลาดได้นี่เราแน่ด้วยความแน่ใจ เพราะเราดำเนินมาแล้วอย่างช่ำชอง ไม่มีอะไรสงสัยแล้วในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ว่าจะสมถะ ไม่ว่าจะสมาธิ ไม่ว่าจะปัญญา ปัญญาขั้นใด ตั้งแต่เรื่องที่ว่าสติปัญญาธรรมะันั่นแหละไปเรื่อยจนกระทั่งมหาสติมัญญามันรวมอยู่ที่หัวใจนี่ทั้งหมด มีความคล่องแคล่วแก้วกล้าประจักษ์หัวใจตลอดเวลา แล้วจะไปสงสัยสติปัญญา และสติปัญญาตรงนั้นตลอด มหาสีมัญญาไปได้อย่างไรเพราะมันเป็นอยู่กับหัวใจ เนี่ยทำการจำให้ดีให้ตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีนะเวลานี้ศาสนาจะเล้อวแหลกแหวกแนวไปเรื่อยๆ นะ ถ้าเรานี้จะพอเป็นเกาะเป็นดองอยู่ได้ก็คือฝ่ายกรรมฐานนะเพร้ะนั้นไม่ว่าท่านมาเรา มันเลอะเทอะเทอะไปหมดแล้วเวลานี้ผ้าเหลืองก็คุมหัวร่มไปนั่นนะจิตใจความรู้สึกต่างๆ ที่อาการนี่มุไปตามกิเลสตลอดเวลาตลอดเวลา ที่จะมุหาธรรมไม่มีแล้วละเวลานี้ไอ้พระเราอ่ามันเป็นอย่างนั้นนะเพราะันคือพระเราแค่หมุนตัวของเราทางด้านอัตธรรมฝืนกระแสของกิเลสที่นับวันรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันนี้ไปให้ได้นะ ถ้าเราอ่อนไปตามกิเลสเราจะจมแน่ๆล่ะโลกสงสารมีความสุขความสบายที่ตรงไหนมองไปไหนมันมีแต่พู้นแต่ไฟเผาโลกของสัตว์โลกนี่นะข้างนอกข้างนอกสดสวยงามเป็นเครื่องหลอกเครื่องเลืองเครื่องประดับประดาตกแต่งของกิเลสหลอกสัตว์โลกให้ดิ้นไปตามแต่ภายในมันมีแต่ฟูนแต่ไฟเผาอยู่ตลอดอย่างน้อยสูงอยู่อย่างนั้นแล้วมากกว่านั้นก็ผ่าโผนโดนทยาน เขาเป็นเจ้าของจะสลบสลายก็มีนี่จาความทุกข์จากกิเลสทั้งนั้นนี้วเราจะหลงไปหาอะไร พิจารณาสิเรื่องธรรมมีความสงบมากน้อยเพียอยิ่งเย็นยิ่งสบายสบาย ยิ่งให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสตัวประการทั้งปวงด้วยแล้วไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้ที่จะมาเสียดแทงจิตใจ แม้ไม่ถึงไม่สายไม่มีเลยนี่เราก็ชี้นี่ได้เลยว่า มีกิเลสเท่านั้นที่เป็นข้าศึกของใจกิเลสมีละเอียดก็เสียดแทงอย่างละเอียดเหมือนเสี้ยนเหมือนหนามนั่นถ้ามันหยาบมันก็เหมือนภูเขาทั้งลูกทับเอาทับเอาถ้ามันละเอียดลงไปก็เป็นประเภทที่หอกเล้าเล้าเหลมละเอียดกันไปเท่านั้นก็เป็นประเภทเสี้ยนหนามเสียดแทงหัวใจ เหมือนผงเข้าตาเรานั่นแหละกิเลสมีว่ามีน้อยเหมือนผงเข้าตาที่ละเอียดลงไปแล้ว เหมือนผงเข้าตา พอสิ่งนี้ขาดสะบั้นไปหมดแล้วไม่มีอะไรเลยนั่นแหละท่านว่าจิตที่เป็นธรรมแท้ เป็นบรมสุขตั้งแต่ขณะที่กิเลสขาดสะบั้นไปแล้ว ไม่มีทุกอันใดที่จะเข้าเฉียดจิตใจของท่านผู้ชื่นกิเลสได้เลยมันมีแต่บรมสุขล้วนๆจนกระทั่งนิพพาน นิพพานก็เป็นนิพพานเที่ยงอีกด้วย เป็นอนันตการเนี่ย ผลในการปฏิบัติจะตะเกียบตะกายหนักมากเท่าไรให้ถึงคำนึงถึงความสุขเป็นันตการสุขเที่ยงธรรมเวลานี้ทุกเอาทุกเวลาสุขมันหักจะมี เอาหยุดโยงมันไปเพื่อเอาสุขบรมมาสุข ที่ไม่ต้องเกิดต้องตายเป็นนากาลิโกตลอดเวลานั่นอันนี้แหละเป็นของสำคัญให้พากันตั้งอกตั้งใจนะผมก็ยิ่งแก่ลงไปทุกวันทุกวัน การแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนั้นรู้สึกดังที่เห็นนั่นแหละไม่กยมีเวลาจะสั่งสอนด้วยกำลังวังชาผมก็ไม่อำนวยด้วยนี่ผมก็เกียดตะกาไปเพื่อโลกเพื่อสงสารเท่านั้นเองการธรรมราผมแล้วผมไม่เอาไหน ผมอยู่ที่ไหนผมสบายผมไม่มีอะไรกวนใจอยู่ธรรมราคนเดียวนี่โลกมันว่างไปหมดเลยโลกนี่เรียกว่าไม่มีคือจิตไม่ไปหมายว่าโลกมีสักอย่างเดียวเท่านั้น มีแต่ความสว่างจ้าอยู่ภายในความรู้อันเดียวนี้เท่านั้นพอไม่มีอะไรเข้ามาสับสนขุนไปเหมือนแต่ก่อน ซึ่งกิเลสมันมาตั้งบ้านตั้งเรือน ตั้งโซ่ตั้งฐาน อยู่ในหัวใจของเรานี่เลยพออันนี้พังไปแล้ว มันก็เป็นารมณ์มาสุขภายในจิตใจนี่ผลในการปฏิบัติหนักเบามากน้อยเพียงไรเป็นที่ภูมิใจในงานการกระทำของเราด้วยเป็นที่ภูมิใจในผลที่เราได้รับได้รู้ด้วยนะ ไม่มีที่ตรองติทั้งเหตุคือการดำเนินมา และผลที่ได้รับเนี่ยดังนั้นจึงขอให้ทุกๆทท่านได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ อย่าอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลนะโลกเวลานี้หนาแน่นไปด้วยกิเลสเต็มไปหมดเลยนะความสะดวกทุกอย่างเนี่ยมันมีแต่กิเลสเบิกทางให้ตกเหวตกบ่อทั้งนั้นแหละมันไม่ได้เบิกทางให้ไปสวรรค์นิพพานเพื่อโลมาสุขนะเบิกทางความสะดวกคือกิเลสสะดวกเพื่อกองทุกนะ เบิกทางของธรรมนี้เพื่อความสุขบรมาสุขมันต่างกันนี้นะเอาละเอาแค่นี้แหละ พูดตรงนี้พอโอ้เราจะพูดงานขนาดโอ้ประมาณเท่าประมาณจะได้รบสี่สิบนาทีนะมั้งนี่ไมาพูดไปพูดไปก็เหนื่อยเป็นลมนะโอ้ช่านขัน คนมาก็มากก็ยังเพียงเต็มหมดเลยนี่อยู่ว่าไงท้องนานี่เต็มหมดนะบางครั้งพอดีฝนไม่ตกซะด้วยแล้วโอ้อยู่ได้ทุกแห่งทุกหนเต็มไปหมดเลย ผมไม่เทศอะไรเลยเมื่อเช้าเนี่ยเขาเทศกับเทศมาทุกวันทุกวันแล้วเมื่อเช้านี่ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคทานประชานั้นเนี่ยก้าพูดกับพูดหยอกพูดเล่นไปบ้างอะไรบ้าง ไปอย่างนั้นนะการเทศนาอาการไม่ได้เทศเมื่อเช้าเนี่ย เพราะเทศมาทุกวันทุกวัน มีเช้าแล้วไม่ใช่ตามเวลาที่จะเทศ เพราะคนนั่นเข้าวันนี้ออกหลังไหลเข้าด้วยการบริจาคทานใครจะมีเวลาเวลาจิตใจมาสนใจกับฟังอัดฟังธรรมอะไรถ้าสนใจก็ต้องนิ่งเนี่ย อันนี้เขาไหวตัวมาตลอดเวลาเ้าเข้ามาบริจาคมันนี่นั่นไหลกันแล้วก็ตัวเทศหาอะไรจริงไม่ได้เทศเมื่อเช้าเนี่ย เมื่อวันที่ยี่สิบสามสิบสี่นี้ก็ ผมก็ตั้งเลยว่าก็จะไปบ้านแผงสงสารบ้านแผงวัดบ้านแผงอยู่เป็นวัดที่ผมแม่อาจารย์ใหม่ทำอาจารย์มั่นเราเคยอยู่จตก่อนตั้งแต่จะสมัยบ้านแพงอยู่โอ้ยห่างนะจากวันนี้ไป ถึงตลาดตั้งกิโล แล้วจากนู้นมามีกระดงนะออกไป ตะวันตกวัดอะไรรอบหลังนั้นมีแต่ดงทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นท่านที่จะมาอยู่ในดงนั้น ว่างั้นเถอะพอท่านจากไปแล้วก็เลยเป็นวัดขึ้นมาเรื่องเป็นงั้นแล้วผมยังเกติดสายห้อยตามพ่อแม่ผมจำมั่นอยู่ที่ไหนไม่ทำเป็นในผิดนะนี่ผมก็ติดสายห้อยตามนื้เยเพราะฉะนั้นบ้านแพงจึงได้รับสงเคราะห์จากเรามากอยู่นะไม่ใช่น้อยนะอันนี้ก็ทำให้สงสารอยู่ ถามว่าก็เขาอย่างนั้นนิยมเป็นกระถินเราก็แยกเป็นกระถินให้เสียเวลาไปถามว่าเป็นไงวันนี้มีผู้มาเข้ากระถินไม่มีคนมาจับรองมาบอกกล่าวแล้วยัง ไม่มีวะแล้วข้างบนเราวัดข้ามยาเราไม่มีเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเวลากระถินแล้วด้วยเราจะหวังที่ไหนว่าใครจะมาทอด เราสงสาร เราก็เลยตกลงให้สึเวลานั้นเลย อ้าวถ้างั้นผมจะมาทอดให้เขาบอก ทั้งสองวัดนี่นะวัดบ้านแพงแล้วกับวัดนี่เพราะวัดทั้งสองวัดนี่มันมันเหมือนกับว่าเป็นเดียวกันข้าวหม้อแกงอันเดียวกันคือพวกคือเขาทำอาหารมานี่เขาก็แยกเข้ามาวัดบ้านแพง ก็แยกไปวัดถ้ำยาอยู่นั่นถึงว่าแกงหม้อเดียวกัน ทั้งสองวัดนี่ย เวลาไปเข้ากระถิ่นผมข้าวขาวที่แล้วก็เหมือนกัน ผมก็ให้ทั้งสองวัดเลยวัดนั้นก็ให้ วัดนี้ก็ให้นี่ก็แบบเดียวกัน ก็บอกนะการเข้ากระถินก็จะไปวัดเดียว ให้ทางร่วมลงมารับไปเลยทางนั้นนี่ก็ขู่ไว้างนั้นเลยว่า มาตรงนี้ผมจะไม่เังยมีอะไรให้มากเหมือนแต่ก่อนนะผมว่า ผมตรงเต็มที่นะว่าแต่นี้ผมตรงสารพทธมาให้มันและว่า ทั้งๆทที่ทางนั้นก็ไม่พูดว่าอะไรเราไปขู่ฟ้อฟ้อไว้ก่อนตรงนี้ก็ไม่ให้อะไรมากนักนะว่าเพราะผมตรงเต็มที่แล้วว่ามีแต่ความเมตตาจึงมาทอดให้เฉยกว่านี่ก็บอกว่าวันวันที่สามตรงวันเสาร์เหรอมีสามวันเสาร์ที่สี่เมื่อวันเสาร์มันเต่าจะไปเพราะคิดว่าตอนตั้งแต่เที่ยงไปแล้วถึงกลับไป ไอ้ส่วนพวกที่กับไปก่อนก็ไปเรื่องเขาเองเรากล่าวว่าถึงเวลาพอที่ความเราถึงจะไปว่างั้นนี่อะผ้าขาวเราอันนี้ก็จะเตรียมผ้าไว้แล้วนะผ้าขาวให้สงวนไว้บ้างนะชื่อว่า อันได้วัดละสิบไม้ก็อยู่นะผ้าขาวที่เป็นเป็นภาพนี้เป็นอะไรนะให้ได้ประมาณสิบไม้ก็อยู่วัดละสิบไม้รวมแล้ว ถ้ามันมีมากนะได้วันละสิบไม้ก็ดีถ้ามีน้อยกว่านั้นเราก็ลดลงตามส่วน แล้วผ้าไก่ก็จัดไปพอประมาณเาสมอกันเหมือนกันเนี่ยผ้าไก่เราจัดไป นี่คือเป็นกะว่าเป็นของจาเป็นเนี่ย แน่นอนคือคือผ้าเอาผ้าไก่ผ้าไม้นี่อันหนึ่งส่วนตักตรงไหนก็ถามแล้วว่ามีอยู่ ราะขราวที่ย่างก็จะให้จักคราวนี้ขาวเราจับมืออยู่ดีอยู่ก็เลยไม่ให้แล้วก็จะให้ตั้งแต่ อันนี้แหละบริพวกเรากล่าวว่าจะเข้าสารไปอีกอยู่เพราะทางนู้นก็จ้าโกงพวกฝั่งทางนู้นฝั่งเราเอากับพวกนี้เขาเป็นเดียวกันนะเขามาสายจริงจริงเลยเอาวัดบ้านแพงนี่เป็นเหมือนพ่อแม่ของฝั่งนั้นแหละเขามาหาอยู่เสมอทางนี้ก็จะแบก แบ่งได้แต่ได้แต่ได้แบ่งไปเสมอนี่จึงชื่อว่าจะเอาข้าวสารไปด้วยข้าวสารกองงานจะเอาข้าวหลามนาวะข้าวสารกะว่าจะเอาข้าวเหนียวไปข้าวเจ้าจะไม่เอามากหากว่าเอาไปก็จะไม่เลยสิบถุงถุงละสิบสองกิโลนะส่วนข้าวเหนียวจะเอามากกว่านั้นผมกล่าวว่าอาจจะเป็นร้อยนี่แหละ ข้าวเหนียวสิบสองกิโลนะก็คงว่นต่ำกว่าร้อยเราคิดไว้นะเนี่ยแล้วก็แบ่งทางนน้นก็บอกไว้แล้ว บอกทางบ้านแพงไว้แล้วว่า ข้างบนนั้นไม่เห็นมีจำเป็นแล้วเข้าสารก็แสงแดงนี่วะแล้วอาจจะไม่ให้มากระวางจะให้ก็ให้เพียงเล็กน้อยเราจะให้ทางบ้านแขงมากกว่า เพราะทางนี้มีความจำเป็นกับมันกว้างขวางต่างกันอยู่มาก ทางโน้นเขาก็มาอาศัยอยู่เรื่อยเพื่อจะแตกไปทางฝั่งโน้นบ้างนั่นกับคนเหมือนกันกรรมเหมือนกัน เราไม่เชือ่อเป็นไหนเป็นไหนนะนี่อย่างลงพื้นเพลก็คือว่าคนเหมือนกันก็พอเนี่ยหลักใจนี่หัวใจเราเป็นอย่างนั้นนะไอ้ชื่อนั้นชื่อนี้ประเทศนั้นมันก็ง่าทำไปอย่างนั้นตามเศษตามแรงของสมุทคนเราอยู่ร่วมกันมันต้องมีสักมีฝ่ายมีขั้นมีตอนก็เป็นอย่างนึจษาอยากธรรมชาติอย่างนี้แล้ว คือคนวางนั้นพอกันเท่ากันหมดนะไม่มีอะไรยิ่งย่อนกว่ากันยิ่งกล่าวว่าข้าวหื่อว่าคงไม่ต่ำกว่าขั้นบนพิเท่าถุงถุงละพิศสองเดียวก็คงจะไม่ต่ำกว่าร้อยถุงอ่ะอแบ่งสองภาคนั้นก็ทางภูท่านยาก็จะไม่ให้มาก ให้เพียงเล็กน้อยเงปัจจัยก็ อาคงก็ไม่มาก เพราะทุกปีให้เป็นล้านวันแล้วเป็นล้านอยู่นะเข้าใจไหมอ่ะ เราให้ทั้งสองวันแล้วเป็นล้านียกว่ามทั้งทั้งผู้มาบริจาคมากน้อยเท่าไหร่เราเขามาบริจาคเราเรายกให้หมดเลยเราแบ่งภาคให้เขามาบริจาคมากน้อยส่วนนอกจากส่วนของเราไปเราก็แบ่งภาคให้ แต่ทางข้างบนนั้นให้น้อยกว่าทางนี้หน่อย เพราะทางนี้เป็นผู้รับ ภาระทุกอย่างต้อนรับแขกคนอะไรดูช่วยวางแผนทั้งหมดครั้งนั้นถึงเวลาก็ลงมารับเอ๋ยเฉยเพราะร่างการให้หลังนี้จึงมียิ่งหย่อนกว่ากันบ้างเป็นธรรมดาคนที่แวงนั้นหงขางสงไยเรื่องกลงเอาตนผมตนผมบอกจริงแต่หัวใจมันไม่ตนจริงเมื่อแกมันยังอยากให้อยู่ตลอดจะว่าไงมันเป็นอย่างนั้นในหัวใจอย่างนี้นะมันไม่มีอะไรกับโลกว่างั้นแต่มันไม่ มันไม่มีอะไรเป็นข้าศึกศัตรูต่อเรา แล้วไม่มีก็มันเรงของมันอยู่ธรรมชาติของมันนี่เขาจะว่าอะไรมันก็ไม่เคยสนใจเอาไปเป็นทำเรื่อนๆเรื่อนตลอดเวลาเมื่อความเมตตาก็คือคำไปที่ไหนมีแต่เมตตาเมตตาทั้งนั้นอ่ะของมีคำว่าชื่อและทอนเขามาทอนไม่เคยมีอ่ะเราเขาขาดอะไรคือเงิน เอาของนี่เป็นสมมติว่าเอาหกสิบบาทหรือสี่สิบบาทใบละร้อยให้ไม่ตอนเอาหมดนียบอกงั้นนะมันจะอย่างนั้นห้าสิบบาทหกสิบบาทจะต้องทอนสี่สิบห้าสิบไม่ให้เลยก็มีเมตตามันเมตตาทำไปที่ไหนมันดูไปหมดนะคือมันไม่มีอะไรที่ในหัวใจอย่างนี้นะคือไม่มีอะไรว่าเป็นภัยต่อเรา คนเรามันเป็ถ้าว่าเป็นคุณก็คุณล้วนแล้ว แต่ภัยจะมาจากที่ไหนใครก็เป็นใครมันก็เป็นใครของมันต่างหากอันนี้เป็นคุณล้วนๆแล้วอะไรจะมาแต่ได้จะให้คุณอย่างนี้บกพร่องไปมันหนึ่งนะแต่ส่วนที่เป็นใครมันบกพร่องมันขาดจึงผลไปได้ส่วนธรรมชาติมันไม่หนึ่งนี่ก็อย่างธรรมชาติของจิตอย่างนี้ท่านหลายฟังกันนะผมเมื่อปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างเอาพูดนี่ผมไม่เคยพูดในเรื่องเจออยู่เจอยาผมไม่เคยพูดก็คือ พราะพูดมาแล้วนี้เกิดประโยชน์อะไรมันจะพูดกับอะไกันเป็นเท่านั้นเองหลังพ่อแม่กดการมั่นข้างกบพูดให้ฟังแล้วข้างก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังนะ ต้องพูดให้เฉพาะปัญญาลูกศิษย์ุหาสององค์สามองค์ฟังการเชิดไปข้างกลางสงฆ์านไม่เคยพูดในเรื่องเชิดต้องหลายไม่เคยพูดนะที่เรานำมาพูดนี้ มีแต่เฉพาะเฉพาะนั้นนะ ก็พ่อกับลูกว่าง้นก็มีอะไรก็พูดกันไปท่านก็พูด บอกพ่อก็รู้นี่เราก็เอาของตั้งมามาพูดอย่างทุกวันอย่างทุกวันพี่ว่า อย่างทุกฟ้ายิงถล่มมันโถอย่างนั้นเลย ผมก็ไม่เคยเห็นธรรมชาติแบบนี้ประสานกันตลอดไปหมดกระเทือนไปหมด อืมสามยายกชาตุว่าอย่างนั้นเลยนะภูมิของเราเท่าหนูมันก็กระเทือนไปอย่างนั้นใช่ว่าไง ก็มันเป็นอย่างนั้นยังไม่เคยฆ่าเคยคิดเนี่ย แต่ว่ามันเป็นมันเหมือนระเบิดนะเนี่ยกลอย่างเงี้ยคือระเบิดอผลระเบิดก็คือระเบิดที่พังนี่ไม่ใช่อะไรนะแล้วมันจ้าขึ้นมาเนี่ยไม่เคยรู้เคยเห็นก็มันเห็นมันจะทำไงไม่เคยรู้ไม่เคยชื่อเคยข้าล้ว้จนมันมาโตกันอย่างตังตังตังตังเนี่ยแล้วจะสงสัยไปไหนนี่เชื่อนี่ทำพุทธเจ้าสันติโกนี่อย่างนี้แล้วจะไปทูลถามพุทเจ้า้วมันเั่งอย่างเดียวกันหมดเนี่ย นน่สันทิโกผู้ปฏิบัติจะรู้อย่างนี้เองจึงไม่จำเป็นต้องทูลถามพระเจ้า ถ้ายังไม่ทูลถามพระเจ้าอยู่ สันทิโกสมุเจ้าประกาศไว้ก็ไม่มีความหมายเลยสิมีความหมายเต็มตัวเลยสันทิโกพอมันกล้าขึ้นมาแล้วก็ฟังแต่ว่ามันเป็นไรผมไม่วัดรอยังก็มันขึงขึ้นมาเองนะนี่มันใช่ธรรมดานะก็เราไม่เคยคาดเคยชืดอยู่ๆพอเราเราพูดเอาฮะมันเหมือนว่าระเบิดนะมันเหมือนกับพ้อนุมของบ้านที่นี่นั่นแหละพัง อวิชาขาดก็ว่าลงไปอ่ะเหมือนว่าปึ้งขึ้นมาเน่จะจะจะเป็นปึ้งนี้ก็ไม่ใช่ ก็ไม่ทราบจะพูดจะมูดว่าทำไงคือมันผางขึ้นมาเลยเนี่ยพอผางขึ้นมาเนี่ยมันกล้าขึ้นพร้อมกันหมดเลยอะไร อะไร มีอยู่ไหมมันมีมาตั้งเดิมแล้วไม่เห็นสีตาบอดเพราะมันกล้าว่ามันเห็นด้หมดนี่จะว่าไงมันโถโถกันเลย มันถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้เหรอเหรอทางฟังที่ มันไปบางอาจอะไรไปไปวัดลายท่านมันไม่บังอาจนะมันเป็นด้วยความตักหัวใจมัน มันพูดภาษาเราเรียกว่ามันท่วมข้นมันตื่นเต้นหรือมันอะไรกระเทือนเป็นขึ้นมาเองนั่นน่ะเนื้อพวกนี้อยากจะรู้จะรู้อย่างนี้เหรอ อย่างนี้เหรอเรื่องข้ามกันนั่นมันจะไปว่าวัดลายท่านได้ยังไงก็มันไม่มีเจตนาที่ไปมันเป็นขึ้นมาจักตัวของที่ประจักตัวเองเนื้อพวกนี้อยาจะรู้จะรู้อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอขึ้นมานี่อันดับหนึ่ง อันดับสองเนื้อคำแค่เป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างที่เห็นนี้นะนั่งคำแค่เป็นอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอซ้ำอยู่นลยนะมังอุทานในหัวใจมาพูดถึงเรื่องความตื่นเต้นก็เรียกว่าธาตุขันมันตื่นเต้นธรรมชาตินั้นไม่มีแหละมีเรื่องธาตุขันมันตื่นเต้นเข้ามาแล้วเวลานั้นธรรมชาตินั้นกับธาตุขันมันเกี่ยวโยงกันอยู่มันตื่นเต้นขึ้นมาอย่างนี้แล้วที่พระสงฆ์สงฆ์แค่เป็นอย่างนี้เลยเหรอก็คือธรรมชาตินี่เอง หัวพระสงฆ์แค่เป็นอย่างนี้เลยจากนั้นก็บปรวมปุ๊บทันทีเลยหัวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไรก็มันเป็นแล้หนั่นน่ะนั่นน่ะมันมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่เคยคิดว่ามาเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างนี้นะมันก็ว่าพุทโธธรรมโมสังโฆก็ว่ามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วก็เป็นอย่างนั้นเดียวกันไม่เคยชิดเนี่ยเวลามันผานขึ้นมามันเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันหมดแล้วถ้าเทียบนะ น้ำจะไหลมาจากสายไหลคลองไหนก็ตามยุงข้าอากาศตกเลยลงมหาสมุทรแล้วเรียกียกคำเดียวน้ำมหาสมุทรเท่านั้นจะว่าน้ำมีไหลมาจากคลองนั้นคลองนี้อีกไม่ได้เลย เมื่อเราเข้าถึงมหาสมุทรแล้วเต็นมหาสมุทรกันมาแตะตรงไหนเป็นมหาสมุทรหมดนี่เหมืองกัน มีมหามีมหา่านหรือธรรมธาตุนะเราพูดให้เต็มเหนียวก็คือธรรมธาตุนะรู้สึกมันสนิทมากนะทั้งสามอยู่ตรงไหนพอใช้แทนกันได้ แต่เราเลยสนิทเต็มหัวใจจริงมันเป็นธรรมชาติว่างั้นเลยนะนี่แหละคือว่าธรรมชาติเนี่ย มันเป็นเหมือนกับน้ามหาสมุทรนะธรรมชาติพอจ้าเขามีว่า สงสัยพระเจ้าองค์ไหนบ้างล่ะสงสัยหาอะไรนั่นคือเจ้าเขาแบบปั๊บมันเป็นมหาสมุทรกันแล้วสงสัยปัญหาอะไรเนี่ยมันเป็นงั้นนะไม่ต้องถามใครเลยโอ้โหก็เหมือนทันทีเลยทำเพื่อเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมสมมาเป็นอยู่เดียวกันได้เนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นมหาสมุทร เอาเดียวกันได้ยังไงนั่นนะโหมันพี่เลื่อนจริงๆนะเนี่ยเราเคยคิดเคยคาดไว้ที่ไหนไม่เคยคิดเคยคาดนะเวลาผานไปอน่ามันรู้ประจักษ์ในหัวใจแล้วไม่คิดไม่คาดมันก็ประจักษ์นี้แล้วมันจะพูดไม่ได้ยางชาติจะพูดนะนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะมันประจักษ์เต็มหัวใจแล้วหัวใจเป็นนักพทดมันรู้อย่างต่างๆแล้วจะไปสงสัยที่ไหนถามใครถามมัะจะหาอะไรว่างั้นเลยเนี่ยที่เฮื่อเดี๋ยวนี้เราก็ จะรู้ถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ม่านที่เวลาที่อยู่น้องผือ ตัวรั้นเราก็กำลัง กำลังเก็บกัดแทะกระดูกกับเนื้ออะไรแทะกันไปอยู่นั่นน่ะ ยังไม่รู้เรื่องนี้ยาว อยู่น้องผือน่ะท่านพูดถึงทำขั้นเด็กท่านเปี้ยงเปี้ยงเลยอืที่แรกท่านก็พูดมีพระไปเล่า ท่านฟัง มันประเทือนใจท่านอย่างหนักค่ะท่าอืมว่าอาธิของหลวงปู่เสาก็เป็นพระธาตุแล้วว่างั้นนะ เพราะจากนั้นเขาก็แจงเรื่องอาถีท่านเป็นพระธาตุที่แล้วเขาอาถีท่านที่ยังไม่เป็นพระธาตุนะไปตำไปป่นผสมเป็นเป็นผงขึ้นมา แล้วทำเป็นรูปเล็กน้อยแต่จ่ายขายกันไปอุปถภ์เนี่ยก่อนที่ว่าขายกันไปนี่นะฮะขึ้นเลยทันทีเลยนั่นนะกระเทือนทำท่านแล้วนั้น เพราะว่าไปขายขายกันไง่นั่นแหละตรงนั้นนะ ท่านก็ผางขึ้นมาเลยเฮ้ยจากนั้นก็ชี้เลยนี่หูเนื้อนี่ประเภทหมาสังวางนั้นนะในพวกนี้จะเป็นหมาหรือจะเป็นพระเนี่ยชี้เหลืองนี่นะเออเนื้อถ้าเป็นถ้าเป็นหมาก็หาแท้กระดูกท่านจะอย่างนี้สิถ้าเป็นพระก็จะปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยเพื่ออัดทำมันเริ่มเบิศเปิดอันประเสริฐเลิศโลนั่นสิ นี่จะปฏิบัติแบบไหนพวกนี้นะพวกนี้นะขึ้มผางผางเลยนะนั่นมันโดนใจโดนทำท่านอย่างแรงนับขึงออกเลยนี่เป็นอย่างนั้นนะ จากนั้นก็ให้เด็ดเด็ดเด็ดไป พอมาถึงขั้น อันนี้แล้วพูดแล้วสาธุท่านยกมือเลยนะขอนั่งดูอยู่เนี่ยพูดแล้วสาธุท่านว่าแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามท่านว่านี่เลยนะถามท่านหาอะไร ของเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวถามท่านหาอะไร เนี่ยผมไม่ยืนนะผมก็ฟังแบบผมไม่แหละทั้งกัดทั้งแทะกระดูกอยู่นี่นะตอนนั้นเวลามันมาเตอเขาดีที่ถึงโถทันทีเลยนั่นเห็นไหมเราก็ไม่ได้วัดลอยมันมันเป็นอย่างนี้ยอมทั้งตึงทันทีเลย อ๋ออย่างนี้เองที่ท่านว่าจะถามท่านหาอะไร ก็อย่างนี้เองนั่นอย่างนั้นนะมันถึงขนาดนั้นวมันจะสงสัยได้ที่ไหนใครเชื่อไม่เชื่อมันก็ไม่สนใจหลักความจริงเต็มหัวใจเราอยู่แล้วไปเชื่อใครเราปฏิบัติเพื่อใครแล้วปฏิบัติเพื่อทำทำกับหัวใจเดียวกันแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ มันไม่สนใจว่าใครเชื่อไม่เชื่อไม่ไม่สนใจ ยิ่งกว่าหลักความจริง ดังนั้นเวลาพูดจึงไม่มีคำว่าโสกทานโสกทานไรยฉามเดียวกทานนี่เป็นถังขยะทั้งนั้นนี่ว่า อืคำว่าถังขยะนี่เป็นส่วนรวมนะ ผมได้แยกให้ให้ฟังบ้างแล้วนะคำว่าถังขยะคือวัตจักรทั้งหมดนี่เป็นถังขยะวางนั้นเลยนิพพานนั้นไม่ใช่ถังขยะ หรือธรรมธาตุนั่นนอกพ้นไปหมดแล้ว เหล่านี้ในวัะจักรนี้ทั้งหมดเป็นถังขยะทั้งนั้นนั่น นะ ที่ถังขยะนี้แยกประเภทนะ ทั้งขยะมีหลายประเภทนี่ ยังก็ยกออกมาว่าอุคติจะมีูวิบกิจะมีูเนยะปะทะปรมะนี่ทั้งขยะอาขยะประเภทที่อุคติจะมีนี่ประเภทเยี่ยม เนี่ยเนี่ยถ้าเป็นสัตว์อ่ก็คือว่าคนเราก็คือมีปณิสัยปัจจัยคอยที่จะพ้นไปแล้ว หาทางออกตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นเป็นจ้ทีทั้งห้านี่ประเภทถังขยะประเภทนี้คำว่าถังขยะคือ ท่านยังมีี่เลุอยู่ถึงท่านจะมีใจเต็มภูมิก็ตาม แต่ยังมีี่เลุอยู่ก็ยังเรียกว่าถังขยะ แต่เป็นถังขยะประเภทอุคติกันดูเข้าใจไหมว่า อืม ที่นี้วิจีกันดูก็ลอดเล็ด ลอดกันลงมานิดหนึ่ง นี่ก็เป็นถังขยะเหมือนกัน เพราะจิตยังมีี่เลุอยู่เรียกว่าถังขยะได้ทั้งนั้น ถ้าลงี่เลุยังแทรกอยู่นิดหนึ่งเรียกว่าถังขยะได้หมด เป็นแต่ถังขยะที่ได้หยาบและเอียดต่างกันเท่านั้นนั่นพอถึงขั้นเนยานี่ก็ถึงกลางทั้งจะลงนลกทั้งจะไปสวรรค์นั่นเนี่ย มียะปัสสาวะมียาเนี่ยพอลากพอเข็นกันได้พออ่อนมันนี่เลยมันก็ลากลงนลกได้ถ้าแข็งก็ลากขึ้นได้นี่ที่ว่าพอแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนพอเป็นมาได้นี่เป็นทางขยะประเภทที่สามประเภทที่สี่ปะทะปรมะนี้หมดคุณค่า โดยประการทั้งปวง ไม่มีอะไรมีความหมายเลย มีสี่ประเภทรวมแล้วเรียกว่าถังขยะด้วยกันเพราะมีกิเลสมีสมมุติอยู่ภายในนั้น ต้องเรียกว่าถังขยะด้วยกันหมด ถึงจะละเอียดขนาดไหนกิเลสละเอียดก็ยังมีเรื่องขนถังขยะพอพ้นปุ๊บจางนี้แล้วหมดคำว่าถังขยะไม่มีในจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกๆุกะองค์ไม่มีเลยนี่คือเรียกว่าหมดปัญหาเนื้อถังขยะหมดแล้วเนี่ยให้พากันเข้าใจเสียว่าคำว่าถังขยะไม่ใช่ว่าดูถูกเหยียดหยามทั้งโทกสมมูลนะผู้ตามประเภทของสมมูลที่มีกิเลสแทรกสิงอยู่นัก เบาว่างน้อยเพียงไรจะเป็นทังขยะตามขั้นของกิเลสที่มีอยู่มีอยู่นั่นแหละให้พากันจำไว้อย่างนี้นะ แต่นี้ผมก็ไม่ค่อยดแยกแยกเป็นบางเป็นบางการบางเวลาคำว่าถังขยะเป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาในเทศนาว่าการพูดจริงๆผมไม่เคยมีคำว่าสุภกทาน กับสิ่งใดในสามเดือนนกทานนี้ การเทศนาว่าการนี้วางลงไปตาม ขั้นตามภูมิของสถานที่บุคคล และกาลเทศะเท่านั้นนี่วางให้สมมุตินะนะถ้าวางให้ตามธรรมแล้วจับขึงเลยทันทีนะมีภูมดไปตามสมมุติขั้นตอนขั้นใดสถานที่บุคคล การเวลาอะไรที่จะเหมาะสมก็วางไปตามระยะเช่นเทศแกงหม้อใหญ่แกงหม้อใหญ่เราจะเทศแบบแกงหม้อเล็กไม่ได้นะแกงหม้อหิวไม่ได้ ต้องเทศแกงหม้อใหญ่ตีนู่นไปตีนี่ไปสเปสปะไปอย่างนั้น เรียกว่าแกงหม้อใหญ่ ให้ได้เข้าอกเข้าใจตามขั้นตะปูมของทุกคนที่มา เนี่ยผู้ที่ทวนจะได้ทำมากขั้นใดประโยชน์ก็ให้ได้ผู้ที่ได้ขั้นใดก็ให้ได้ไปตามขั้นตะปูมเรียกว่าแกงหม้อใหญ่นี่แกงหม้อเล็กก็นี่ก็ เรียกว่า ย่นเข้าไปละย่นเข้าไปแกงหม้อจิ๋วยิ่งพุ่งพุ่งแกงเมล็ดหม้อจิ๋วมีการเทศนาว่าการในนี้ผมไม่ใช้แกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วนะมีแต่ใช้แกงหม้อใหญ่เป็นส่วนมากนั่นแหละทั้งทั้งที่ทำมานี่มันผึ่งผึ่งมันในกระจอกแล้วมองดูผู้ที่จะรับทำประเภทนี้มันมีน้อยมาก มันก็ไม่ค่อยออก เพราะการเทศน์มันจะวัดของมันเองสาธุพูดมันจะนั่นนะมันเหมือนเรดาร์มันจับตลอดนี่พอนั่งเขาปั๊บสังไปสังคมมองดูปั๊บมันเข้าใจแล้วมัน ยังจะเทศหนักเบามากน้อยเพียงไรมันบอกก่อนแล้ว ไม่ใช่บอกมาเป็นคำๆนะ หาเป็นความรู้ในหัวใจเจ้าของเอง โดยโดยพูดให้ใครฟังไม่ได้นะพอนั่งปั๊บบรนมองกำหนดปั๊บเลยมันจะพูดถ้าพูดภาษาโลกทุกวันนี้เขาเรียกว่าเรดาร์มันจะจับของมันเรียบร้อยรู้โดยภายในเจ้าของเองนันมีควรจะเทศหนักเบามากน้อยเพียงไรมันจะเป็นทีนี้จะเทศขนาดไหนนี่พอนั่งปั๊บมันบอกแล้วเลยนี่เข้าใจแล้ว จะเทศขนาดไหนไม่ต้องบอกมันผึ่งมันออกถ้าจะเทศจะแตงโมเล็กเนี่ยก็พุ่งเลยยิ่งเจนเทศจากโมเล็ก่างโมจิ๋วเนี่ยยิ่งเทศสะดวกมากเพราะเอาฟาดไปตามหลักความจริงแน่วที่เดียวเลยพุ่งพุ่งเลยมันไม่ดีฟังไม่ทันจะว่าไงอันเทศแกงโมใหญ่นี่ก็สะเปะสะปะป้าอย่างนั้นจะว่านี่แกงโมใหญ่นี่ว่า ถังขยะใหญ่ ถังขยะใหญ่ถังขยะเล็กถังขยะจิ๋วเป็นขั้นๆไปอย่างนั้นนะ มีพูดจริงๆมันหมดจริงๆนะ กับโลกสมมุตินี่มันไม่มีอะไรติดหัวใจเลย ไม่มีอะไรมาผ่านได้เลยว่างั้นเถอะคำต่ว่าโลกสมมุติทั้งขยะนี่ไม่มีทั้งขยะประเภทใดเข้ามาผ่านเลยมีธรรมชาตินั้นล้วนๆแล้วมันจะไปไปกล้าไปกลัวกับอะไรอืเพราะฉะนั้นคำว่ากล้าจะไม่มีคำว่ากลัว จะไม่มีคำว่าได้ไม่มีคำว่าเสียไม่มีคำว่าแพ้ชนะไม่มีทำเหนือหมดแล้วนั่น เพราะงานการเทศสอนโลกนี้ผมจะเทศไปอะไรไปก็ตาม ผมเทศตามอัตตามธรรมดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วเป็นไปตามอัตตามธรรมไม่เคยถือผู้ใดเป็นข้าศึกต่อเราเราไม่หนีอย่างนั้นเป็นไปตามธรรมล้วนๆล้วนๆไปเลยทีเดียวใครจะเอาเกาแมวก็เป็นกรรมของสัตว์ก็มีเท่านั้นเราไม่มีได้มีเสียกับผู้ใด สอนโลกด้วยความเมตตาล้วนมีเท่านั้นเอง อืพูดไปวลาเหนื่อยเลยว่าเอาละพอนะโทษโทษโทษอย่างนี้เราว่าจะไม่พูดเมืากมันก็ไปของมันเองนี่แหละ นาฬิกาเท่าไหร่แล้วเนี่ยโธ่โอ้ก็โอ้ก็ได้ชั่วโมงกว่านั่นล่ะ เทศวันนี้รวมแล้วได้ชั่วโมงกว่าเท่านั้นไม่มากนะเนี่ยยังไม่คาดขันพอพูดไปพูดไปมันจะอ่อนของมันลงเที่ยที่ทำมันไม่มีไวพุ่งพุ่งตลอดแต่คาดขันประเทศไปเทศไป มันจะเตือนนะเตือนเตือน เทศไปเตือนไปได้ขนาดไหนขนาดนี้ก็ตามพอที่เตือนจะเหยียบเบรกแล้วค่อยลดลงหยุดมันเตือนอย่างนี้เอาคาดขันเป็นประมาณนะ ไม่ได้เอาทำเป็นอามานนะเอาละพอนะเมื่อวานนี่ฟังดิผมมาอยู่ตั้งแต่อยู่วัดนี้เลยนะฟังที่นะผมก็ไม่เคยเป็นเมื่อคืนเป็นเห็นอาจารย์นี่ละ่าตขัน คือธรรมดาผมจะตาเป็นปกติของมันของผมพอกลางค่ำคืนนี้ผมจะลงเดินยองกลมเปลี่ยนยาบทสบายสบายเป็นประจำคืนหนึ่งครั้งหนึ่งบ้างสองครั้งบ้างคืนหนึ่งนะยิ่งทุกวันนี้เป็นประจำขันล้วนๆนะ ถ้าเวลาเราเหน็ดเหนื่อยไม่แล้วพอมันขัดนั้นปวดนี้นอนไม่หลับนะนี่ละมันบังคับเหล่านั้น เนี่ยเวลาไหนก็ตาม ต้องลงออกลงไปเดินโยกมตีหนึ่งก็ตามตีสองก็ตามตีสามก็ตาม มันบังคับนี่นอนไม่ได้แล้วต้องไปเดินพอเดินมันก็จะค่อยอ่อนลงอ่อนลงพอมันอ่อนลงไปแล้วเราจะมานอนก็ได้ภาวนาไปนอนก็หลับได้นะเมื่อคืนนี่เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอะไรอ่อนเปียกหมดเลยล่ะเมื่อคืนนี้เพราะ อะไรก็ไม่ทราบพอ ทุ่มกว่า เท่านั้นนะ ขึ้นไปนี่ไม่มองอะไรเลย ล้มนอนเลยจนกระทั่งสว่าง ไม่รู้ไปไหนเลยนะเมื่อคืนนี้จุดไฟไว้เลยเมื่อเช้าจุดไฟไว้อย่างนั้นนะไม่ออกมาดูสิจุดไฟทิ้งไว้อย่างนั้นเลย ธรรมดาผมจุดไฟไว้นั่นนะกลางคืนผมมาเดินเดินจุดไฟไว้ เมื่อคืนไม่ออกเลยจนจุดไฟไว้ ลืมจุดไปละก็อย่างนั้นแหละไม่ออกมาเลยนะ ไปอย่างนั้นแหละมีคืนเดียวเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมจึงได้โทษเนี่ยเป็นประวัติการของเรา อันหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยธาตุขันบีบบังคับไม่อยากลุก อยากเดินไปไหนเลย นอน แนวเหมือนขอนสูงพิจารณาดังธาตุดังขันอยู่นั้นพออยู่จนกระทั่งสว่างแล้ว มันยังไม่อยากลุกนะเอามูพ่วนไปก็ก็แจ๊แจ๊ข้างนอก มันก็ฟังอยู่งั้นทุกวันก็ฟังมื้อเช้าเนี่ยมันก็ฟังก็ก็แจ๊แจ๊มันยังไม่อยากกระดูกกระดิกนะนั่นเห็นไหมพอตื่นขึ้นมาเนี่ย ลงไปเดินโยกมโซซัดโซเซนั่นมีเช้านี่ไปเดินผมรู้ว่าได้สามสิบนาทีกันมั้ง นั่นน่ะมันยังมีกำลังนั่นน่ะ เดินไปโซซัดโซเซอ้าวมีเช้ามาเดินทำไมเป็นอย่างนี้ เดินไปเดินมาไม่ได้เรื่องเนี่ยัขึ้นไปอีกออกจากนั่นกับคลองผ้าก็ลงไปนู่นน่ะเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะ ถึงขนาดนั้นล่ะตอนเช้าไปเดินโยกมแทนที่จะค่อยแข็งแรงขึ้นกลับซอกแซกซอกแซกอ่ะอ่ะเริ่ม